และสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการทำธุรกิจนะคะ เราจะต้องเน้นเรื่องของจริยธรรม การที่ผู้ประกอบการนะคะจะดำเนินการธุรกิจได้จะต้องมีพื้นฐานนะคะของการที่จะต้องเข้าใจจริยธรรมนะคะจริยธรรมในที่นี้เราต้องดูความหมายความหมายคืออะไร การประพฤติถึงสิ่งที่ถูกต้องยุติธรรมนะคะและเหมาะสมกับการที่เราจะให้บริการกับลูกค้า เราสามารถแบ่งออกเป็น 4 4 ด้านด้วยกันนะคะ โดยด้านที่ 1 เนี่ยค่ะ เราจะเน้นเรื่องของลูกค้า ลูกค้าเดินเข้ามาให้บริการ สินค้าที่ลูกค้าคาดหวังก็คือเรื่องของเซอร์วิส เพราะฉะนั้นการที่เข้ามาแล้ว ลูกค้ามีกำลังเงินที่จะมาจ่าย สินค้าจะต้องมีความเหมาะสมมีคุณภาพและเกิดความประทับใจมากที่สุดนะคะ อีกอีกสิ่งหนึ่งที่ควรจะมีก็คือเรื่องของราคา ราคาจะต้องมีการตกลงกันไว้นะคะว่าเงินที่จ่ายมากับราคาคุณภาพจะต้องมีความเหมาะสมกัน ในที่นี้ถ้าเราเปรียบยกตัวอย่างนะคะว่ารูปแบบของการมานวดเรานวด1ชั่วโมง เราจะต้องมีการบริการกี่ท่า ซึ่งในนี้มันเป็นเรื่องของวิชาชีพของการนวดอย่างสมมุติว่าในในหนึ่งการนวดเช่น นวด รักษานะคะก็จะมีการกดจุด แล้วก็ให้ปริมาณราคาที่เข้าใจตรงกันแล้วก็ให้บริการนะคะ ที่สำคัญเรื่องถัดมาที่เราต้องมีจริยธรรมในในเรื่องของการใส่ใจของข้อร้องเรียนนะคะ งานบริการนี้คือเป็นสิ่งสำคัญมาก หาก ลูกค้าร้องเรียนมาในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการ เราจะต้องใส่ใจกับข้อร้องเรียนตรงนั้นนะคะ ที่สำคัญเราจะไม่มีการหลอกลวงลูกค้านะคะ ในเรื่องของการที่จะเปิดให้บริการต่าง ๆนะคะ สิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะมีจริยธรรมในเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการ ปฏิบัติตัวต่อภาครัฐนะคะ ในที่นี้หมายถึงยังไง หมายถึงพวกการเนี่ยจะต้องมีความซื่อสัตย์นะคะ ในเรื่องของการที่จะต้องมีการส่งเอกสาร หรือการจดตั้งทะเบียนการค้าให้ถูกต้อง เพราะว่าถ้าเรามีการจดจัดตั้งที่ไม่ถูกต้อง หมายถึงเราก็เป็นการเอาเปรียบสังคมนะคะ ควรจะปฏิบัติตามกฎหมาย ในที่นี้หมายถึงยังไงคะ ก็คือควรที่จะมีการเสียภาษี หรือการจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง และที่สำคัญในกระบวนการทั้งหมดมันต้องมีเรื่องของการติดต่อกับพนักงานของภาครัฐ สิ่งนี้คือเราไม่ควรที่จะให้สินบน หรือที่จะไม่สนับสนุนให้เจ้าพนักงาน อำนวยความสะดวกเราแล้วเราให้สินบนเจ้าพนักงงานนะคะ หรือสนับสนุนให้พระเจ้าพนักงงานทำผิดที่จะก่อให้เกิดการสร้างสังคมที่ไม่ดีนะคะจะได้ทำตัวถัดมาที่ผู้ประกอบการควรจะมีนะคะก็จะเป็นเรื่องของการมีจริยธรรมต่อพนักงานอันนี้สำคัญมาก เพราะพนักงานก็คืออ ผู้ที่จะสามารถหารายได้ ให้กับเรา ยิ่งเป็นงานบริการ หรือคนที่ทำงานในสปา เราต้องใช้บุคลากรหมดเลย เพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดก็จะเป็นในส่วนของการที่เราจะไม่เอาเปรียบนะคะกับพนักงาน เราควรจะมีการเอาใจใส่กับพนักงานหรือลูกจ้างของเรานะคะ ควรที่จะเรียนรู้พฤติกรรมนะคะ การเอาใจใส่ต่างๆ กับ พนักงานนะคะ อันนี้จะมีความจำเป็นมาก ๆนะคะ แล้วก็จะเป็นในส่วนของการให้ความปลอดภัยกับพนักงานนะคะ ไม่ใช่มีเหตุการณ์แล้วไม่ช่วยที่จะป้องกันนะคะ จะทำให้พนักงานเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยนะคะ ตัวถัดมานะคะจะทำที่ผู้ประกอบการควรจะมีนะคะ ก็คือจะเป็นลักษณะของผู้เขาเรียกว่าผู้แข่งขันทางการตลาดนะคะ ไม่ อันนี้มีความจำเป็นมาก เพราะว่าถ้าเราไม่มีจริยธรรมตรงนี้ จะทำให้ตลาดหรือกลไกตลาดเสียนะคะ อย่างเช่นเราไปตัดราคาของคู่แข่งขัน ในเรื่องของการให้บริการเพื่อที่จะต้องการแย่งชิงลูกค้า อันนี้ไม่ควรที่จะทำนะคะจริยธรรมตัวถัดมาที่ควรจะมีสำหรับผู้แข่งขันก็คือ เราอาจจะให้ความร่วมมือสร้างพันธมิตร นะคะ เพื่อที่จะต้องการจะดึงลูกค้าหรือรักษามาตรฐาน ตรงนี้อย่างเช่น เราตั้งบริการเซอร์วิสไว้ชั่วโมงละ 300 บาท เราอาจจะคุยกับเพื่อนคู่แข่งขันว่า ในละแวกเดียวกันเราน่าจะตั้งราคา ที่อยู่ในระดับเดียวกันเพื่อต้องการให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกประทับใจว่ามาตรฐานหรือจะเดินเข้าร้านไหน ลูกค้าก็จะรู้สึกได้ว่าเราได้จ่ายในราคาที่ไม่ได้แก่งแย่งกันนะคะ ที่สำคัญเมื่อมีการรับรู้ความลับของคู่แข่งขัน คือเหมือนเราไม่ไปขโมยความลับอะค่ะถ้าเรารู้ว่าคู่แข่งขันมีความลับยังไงนะคะ อันนี้เราก็ต้องนิ่งๆ แล้วก็เรียนรู้กันไปค่ะ เพราะฉะนั้นการที่เป็นผู้ประกอบการที่ดีจะควรจะมีคุณสมบัตินะคะ ในลักษณะด้วยกัน4ด้านนะคะ ตรงส่วนนี้จากตรงนี้นะคะจากความรู้พื้นฐานในเรื่องของความรู้เรื่องธุรกิจ ธุรกิจบริการจริยธรรม สิ่งถัดมาที่เราจะต้องดำเนินการนั่นคือการจดจัดตั้ง ของธุรกิจสปา ซึ่งการจดจัดตั้งของธุรกิจสปานะคะ ปัจจุบันเมื่อเราคิดว่าเราจะวางแผนในการดำเนินธุรกิจตรงนี้สิ่งสำคัญคือ หาเงินทุนนะคะ และก็ดูความพร้อมของเราว่า เรามีความพร้อมที่จะจดจัดตั้ง ยังไง นะคะรูปแบบการจดจัดตั้งที่นิยมนะคะ ตอนนี้ก็จะมีรูปแบบการจดจัดตั้งเจ้าของคนเดียวนะคะ ซึ่งการจดจัดตั้งตรงนี้นะคะ เราจะไปจดจัดตั้งกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์นะคะ การจดจัดตั้งจะดำเนินการเมื่อมีการเริ่มต้นธุรกิจนะคะ แล้วก็การรูปแบบการจดจัดตั้งอีกรูปแบบหนึ่งเราเรียกว่าห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนก็จะมีด้วยกัน 3 ประเภทก็คือห้างหุ้นส่วน สามัญห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และก็ห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะ โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดจะมี 2 รูปแบบย่อยก็คือรูปแบบของห้างหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบและไม่จำกัดความรับผิดชอบนะคะ รูปแบบตัวที่ 3 ก็คือรูปแบบการจดจดตั้งแบบบริษัท อันนี้ก็เริ่มที่จะนิยมมากขึ้น แต่เบื้องต้นนะคะจากที่ มีความนิยมในท้องตลาดก็จะเป็นลักษณะของการจดจัดตั้งแบบเจ้าของคนเดียว เพราะว่าถ้าเป็นรูปแบบของบริษัทเราต้องใช้พนักงานจำนวนประมาณ 100 กว่าคนขึ้นไปนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะ ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าจุดหนึ่งของลูกค้าที่เดินเข้ามาใช้บริการนะคะคาดหวังเสมอว่าอยากได้ความประทับใจอยากได้การผ่อนคลายนะคะ ให้ สมกับสิ่งที่ตัวเองจ่ายเงินไป เพราะว่าพูดกันตรงๆตอนนี้นะคะว่างานบริการจะมีค่าใช้จ่ายหรือราคาของการจ่ายเงินที่แพงมากค่ะ